ก็สวัสดีน้องๆ ท่านนะฮะวันนี้ก็พบกับรายการกอโซดานะเตยเตยเคยเข้าใจ วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทดแทนแฟนตัมฟอร์สนะฮะว่าหลายคนก็ พี่ครับ มันต้องทำยังไงอ่ะคือ คือบางคนก็เข้าดีคอร์ดผิดนะอะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาสอนแบบละเอียดละเอียดนะฮะเอาแบบสุดๆเลยนะอ่ะอย่างแรกกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อน อันนี้พี่ยังไม่ได้ปเป็นไอ้เขานี้นะเพราะว่าคลิปนี้พี่จะมาเรียกว่าไงให้ดูโดยรวมเลยนะว่าโดนแบนเพราะอะไรนะยังไงที่ไหนอย่างไรนะฮะซึ่งสำหรับน้องบางคนที่อ่โดนปลดแบนภายใน ไม่กี่วันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับใครที่โดนปลดแบนนานหน่อยไม่ต้องแปลกใจพี่โดนสามเดือนนะฮะ ก็กรณีที่โดนแฮ็กก็คือหนึ่งโดนรีพอร์ตนะ ไม่ไม่ใช่ โดนโดนแบนเลยนะมีสองกรณีนะหนึ่งคือโดนรีพอร์ตสองคือใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะฮะ หรือจะเรียกว่าโปรหรือ Export ก็ได้นะฮะ Export ซึ่งคลิปนี้ก็จะอินเตอร์หน่อยนะฮะ ไม่เหมือนกับสามสี่เดือนที่แล้วที่เป็นเด็กเออนะ ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะฮะ ก็คลิปนี้พร้อมกับความรู้มากมายนะ เพราะว่าได้ทำการเรียนรู้นิดหนึ่งนี่ยวเขานี่นะอ่า Stylist Studio นะ Studios ทำไมสตูดิโอไม่เติม ES วะไม่รู้ไม่รู้เอาเป็นว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันโปโกโม Studios Studios นะฮะนี่เห็นไหมอ่า p r o j e t you have uh, been banned for exporting นะเขาจะเขียนไว้แบบนี้นะหรือใครบางคนอาจจะเขียนอันนี้คือเหตุผลนะ ว่าทำไมถึงถูกแบนหรือว่าถูกแตะอะไรเนี่ยอ่าคุณอยู่ในระหว่างกันถูกแบนในข้อหาอ่าด้วยเหตุผลที่ว่าใช้การใช้โปรแกรมโกง และคุณจะติดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ ตลอดไปหรือจนกว่าคุณจะทำการอุทธรณ์และยอมรับมันนะครับถามว่ามีโกงไหม นี่ยที่ก็แบนเด็ดแลนก็มไม่มีโปนะไม่ไม่ ไม่ใช่โปอันอันนี้เขาเรียกว่าเกยวฟิลเดี๋ยวชมก็ ก็นะก็ปกตินะครับปกติเข้าใจว่าปกติปกตินะ you can dolphin drive in permit uh to travel p l a เ e คุณสามารถใช้ dolphin drive ในการเคลื่อนในการเดินทางผมไม่เก่งหรือไม่เห็นเก่งเลยไม่เห็นเก่งเลยไม่เห็นเก่งเลยเฮียเออกูไม่น่าเลย ก็เอามาคร่าวๆก่อนนะฮเราคิดเป็นข้างไปไม่เห็นเก่งเลย ไม่เห็นเกเลเออเมื่อกี้ซิปหัวนี้แตกเลยชัดละ ชัดละชัด ชัดแล้วูเห็นไหมเอียงเอียงปืนมัข้า้ายแต่กระสุนเข้าที่หัวอันนี้เขาไม่เรียกว่าเชตติ้งอันนี้เขาเรียกว่า มันเป็นมันเป็นความสามารถนะแบบยิงปืนสะท้อนฮะหรือเรียกสั้นๆว่าอ่า สมจริงไงสมจริงเห็นไหมเห็นไหมเลือดไม่ลดสมจริงนะคือคือถ้าเราตายเนี่ยดาเมจจะเป็นศูนย์เนี่ยก็ก็ที่น้องๆเห็นพระเอกในหนังไม่ตายเพราะโดนกระสุนกระสุนยิงเนี่ยมันเป็นเพราะเอฟเฟกนี้นะฮะ ใช้เยอะไอสัตว์ใช้เยอะ ใช้เยอะ ซึ่งซึ่งคาดว่าเขาได้ใช้โปรอิมก่อนวิ่โอ้โหกัดโหมดไปนะ พี่ คือซุ่มไม่ไกลคนอื่นเร็วๆพี่ วัดโหมดนเลี่ยอู้หูโอ้โหเปิดมาโอ้โหโอ้โหโอ้โห ลูกซองเก่งมากเลยฮะนี่แหละอ่า ซึ่งใครที่อยู่แบรนด์เน็ดแบรนด์เน็ดแรนนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ได้ออกนะ ม่นอน ซึ่งซึ่ง ถามว่าในเซิร์ฟปกติก็มีแฮกไหมมีไอ้เนี้ยคืออันแบนเสร็จแล้วก็ไปใช้โปรต่อ what the fuck คือถ้าจะใช้โปรผมแนะนำใช้ในแบนเน็ตเน็ตแลนถ้าถ้าพี่จะใช้นี่นะฮะ แข่งแข่งกันวัดกันไปเลยเนี่ยโปรถ้าโปรเปิดคอดโหมดยิงหัวไปเลยใส่ RPG ด้วยอุ้ยได้ไงวะโอ้โห แต่ถ้าสำร็าคือเราอะก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะก็ก็พี่ครับแต่ไอ้พวกเมลเก้าสิบถึง เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยนี่สกิลเหมือนจะคล้ายๆแฮกเกอร์นะเพราะเพราะเนื่องจากอ่าประสบการณ์เขาเยอะไงว่ามุมไหนให้พูดจบก่อนได้ไหมให้กูพูดจบก่อนได้ไหม ็ของการอธิบายครับแ่๊บหนึ่งครับอธิบายเรื่องั้นโอเค อ่า เข้าเรื่องกอะเลย อ่าทางนี้ดังนั้นเนี่ย ส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าแป๊บหนึ่งนะ ส่วนตัวแล้วพี่คิดว่ามันเป็น อ่า ส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่ไม่ทำให้คนอื่นลำบากด้วยนะเออคือคือถ้าได้รับการปลดป่แล้วก็ตกใจนะสำหรับใครที่ใช้โปรนะอ่ะนี่นะพอคุณกดเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแบบนี้นะฮะมันจะให้ส่งอีเมลยืนยัน อะไรก็ว่าตามไปนะ หรือจะเอาจากใต้คลิปที่พี่เคยให้ไว้ก็ได้นะอ่าต้องนี้อ่านี่นะ อ่า กด กดมาที่ช่องผมนะฮะ อ่าพี่ๆน้องๆหนูๆคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักนะฮะอ่ะกฎหมายสิบสองแบนนี่นะคือน้องๆก็จะมีปัญหาแบบเอ๊ะทำไมมัน กดไม่ได้อะครับ พี่พี่ครับเนี่ย อ่านี่อ่ะอ่าห้ามรำคาญก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยนะอ่านี่อ่ะกดเข้าไปที่ดีคอร์ดอิน o i c อินไว i c นี่ก็ได้นะอ่าเสร็จเร็วเลยไหมดีคอร์ดบาลมีทำไมมันตัดไป นี่นะมันจะเขียนว่าเอฟยูอ่า อันนี้เป็นอะไรบาบาบาอะไรสักอย่างนะ คือเป็นการไลค์อ่าซัพพอร์ตเกมนะ ด้วยการรีพอร์ตผู้เล่นนะ ว่าใครที่ใช้โปรหรือปากเสียนะ นะครับไอ้พวกปากเสียอะไรพวกนี้แล้วก็อ่าซื้ออุปกรณ์อ่ซื้อไอเทม ซื้อของนะ แล้วก็ Data อันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ส่วนอันนี้เป็นการอุทธรณ์นะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเลย อันนี้คือธุรกิจ YouTube นะฮะ ก็คือจะเป็นสปอนเซอร์ อ่า ก็เหมือนกับเป็นการ เป็นมิตรอะเออผูกมิตรเป็นเขาเป็นสปอนเซอร์นะฮะซัพพอร์ตเราส่วนอันนี้คือการรีพอร์ตบั๊กนะ อันนี้คือบั๊กนะรีพอร์ตบั๊กส่วนอันนี้คืออ่ารีพอร์ตบั๊กกับแฮกเออ ประมาณนั้นอ่ากพอร์ตซิ่งก็คือการแฮกนะ สามารถอ่ารีพอร์ตได้ที่นี่นะ เฉพาะถ้ารีพอร์ตผู้คน ถ้าพวกเขาเนี่ย อ่ายังไง ใช้โปร สแปมข้อความนะฮะอ่ารีเริ่ม รีเริ่มต่อว่าคนอื่น หรือทำการใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ว่าไปนะอ่า เข้าเรื่องมาให้ให้เรามาดูนะฮะอ่า DM for game support นะเดี๋ยวให้เราทักมันไปก่อน เออแล้วหลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า support นี่นะมันให้เขียนนะบลาบลาบลาบลาให้ขีดดัดนะ modulation ไม่ใช่ดัดีก มันคืออะไรวะได้กูต้องตอบเพียงตรงอ๋อขอโทษขอโทษไปอีกรอบนะ support เราไม่ใช่ชาพออ่าสองขอ้อใหม่ให้ผู้ชมอ่าอันนี้ อันนี้จะเป็นแบบเร่งรีบแลยนะแล้วก็ นี่นะใส่อันนี้ไปนะนี่เห็นไหม คือถ้าอันนี้เป็นอีเมลของเราเนี่ย ใช่ไหม ถ้าอันนี้เป็นอีเมลของเราอ่ะ ก็ให้กด this นะฮะ เพื่อเป็นการยืนยันนะ เล้วมเขียนว่า อ่า คุณกำลังจะส่งข้อความตั๋วว่าอย่างไรนะ สามารถเขียนได้ เขียนที่หลังว่า เพิ่ม เขียนเพิ่มเติมที่หลังก็ได้นะแบบนี้นะ อ่า แล้วมันก็จะเขียนตัวหนังสือหนึ่งพันตัวหรือมากกว่านะครับเพื่อเป็นการขอโทษ apology นะครับ to the community ก็คือขอโทษเกี่ยวกับพวกสังคม community นะถ้าหากว่าคุณได้ทำผิดพลาดไปแล้ว นั้นคุณก็ลองขอพยโทษ นะแบบตรงตรง ออกมา ฉะนั้นได้โปรดอะไร follow instruction อะไรเกี่ยวกับ uh, and there'll be s o r y อ่า ถ้าน้องก๊อปปี้ข้อความข้อข้อความตรงนี้อาจจะไม่ได้นะ เพราะว่าเขาอ่านอยู่ together. อ่านะก็แป๊บนึงนะที่กำลังคิดข้าคามก็ใครจะใช้ Google ก็ได้นะครับแล้วก็เขียนจากใจจริงไปแล้วก็กรอกปากก็ได้นะอ้าข้อความนี้อาจจะไม่ถึง ห้าสิบ ห้า ห้าพันเอ้ห้าร้อยก็ได้ sour ออประมาณนี้ แล้วก็กดส่งไปแบบอืมแล้วก็อนี่นะพอเราครบเขียนครบแล้วจะเป็นหรือว่าเขียนพอเลยว่าไงอ่าอ่ต้องการอ่รายละเอียดที่มาก นะฮะ possible นะมากสุดเท่าที่เป็นไปได้นะ เขียนรายละเอียดที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเอออ่า ก็รายละเอียดของพี่มีเท่านี้นะ แล้วพี่ก็เขียนเสร็จแล้ว เห็นไหมอ่าช็อตเดสคริปนะฮะอ่าข้อเรื่องสั้นๆ หรือเรื่องย่อๆก็คือนะเกี่ยวกับการแบน แล้วก็อันนี้ก็คืออ่าใจความหลักๆ นะใจความเยอะๆ นะ แล้วก็พิมพ์ไปว่าใช่นะได้ไหม แล้วมันจะเขียนว่า your ticket s has been changed your ticket s ID นะฮะ ก็ประมาณว่า ตัวหุ้นนั้นอยู่ระหว่างส่งตัวหุ้นอยู่ที่หมายเลขห้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสามนะคุณควรที่จะรอนะฮะการแจ้งเตือนอีกที p ี e a s e be t เช็คต e n แว่าอะไรหนึ่งอดทนปลดรอนะประมาณว่าปลดรอไม่อดทน impotence impotence เออใจร้อน ไม่โอเคใจเย็นนะปวดใจเย็นนะประมาณว่าปวดใจเย็นเย็นทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะกดเดี๋ยวพี่กดเข้าเกมให้ดูนะ น้องๆ หลายคนก็จะบอกว่าคอนโทรลไม่ไม่บอกแล้วผมเลยผมรอละอ่าคือน้องบางท่านนะพี่อยากจะบอกให้นะเออต้องเราต้องเข้าเกมแฟนอมฟอร์ดนะ ไม่ไม่ใช่เข้าดิทอร์ดเพื่อให้รอมันพิมพ์ตอบเรานะอ่าก็ เขาก็จะเขียนว่าถ้าเราถ้าทีมงานบอกว่าจะปลดแบนให้วันไหนเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาให้เราอีกทีแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ คือถ้าเราส่งอ่าข้อความปลดแบนอะรใช่ปะคอนโซลก็จะบอกเราว่าอ่ารุณาอดทนรอแป๊บนึงนะสองคนกำลังถูกส่งไปแล้วก็จะไปภาพมันนะใช่โอ้นี่นี่เห็นไหม เห็นไหมเอออยัง ยังนะนี่นะเออคุณกำลังถูกแฟน แล้วก็หาอ่าให้ รอสักวันสองวัน แล้ว ก็เติมพ์ดูนะ มัน จะ แต่ ถ้า ใครโดนกดแลนเราก็ยินดีด้วย นี่